วัสดีค่ะ พี่เมย์ชวนถักหมวกค่ะ หมวกใบนี้นะคะ เป็นหมวกปีกนะคะ เป็นหมวกปีกแข็ง แล้วก็ถักด้วยลายที ลายเราจะเริ่มถักตั้งแต่ตรงกลางลงมานะคะ เป็นขนาดของผู้ใหญ่ ใบนี้ตอนที่พี่เริ่มตรงกลางนะคะ พี่เริ่มด้วยฐานสิบนะคะ แล้วก็ถักวนลงมา จนถึงจนถึงแถวที่แปดนะคะ ด้วยตัวรอบวงตรงนี้ทั้งหมดหกสิบหลัก ถ้าเราวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้นะคะ เราจะได้หกนิ้วครึ่ง นะคะ แล้วก็ถักตรงลงมาทั้งหมดเลยนะคะ มาเปลี่ยนเป็นขอบสีน้ำเงินตรงด้านล่างนะคะ หมวกนี้นะคะ มีความสูงทั้งหมดเจ็ดนิ้วค่ะแล้วก็ทำปีก นะคะ ปีกจะเป็นปีกแขกนะคะ ใส่ใส่บังแดดได้นะคะ ถ้าคุณจะถักเป็นหมวกเด็กนะคะ หมวกเด็กถักถึงแถวที่หกตอนที่ได้จำนวนหลักรอบตรงนี้แค่ห้าสิบก็ถักตรงลงมาได้เลยนะคะ หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือต้องแก้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มต้น แก้เป็นประมาณ เก้าแถวนะคะ แก้วเก้าหลักก็จะได้หมวกเด็กเหมือนกันนะคะ ดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยค่ะ แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักหมวกใบนี้นะคะ หมวกใบนี้พี่จะใช้ไหมพรมสีฟ้าตัวนี้เป็นไหมเหลือบนะคะ ยี่ห้อที่พี่ใช้เป็นยี่ห้อเกรดนะคะ ไหมที่ทดแทนได้ของไหมที่ใช้ถักตัวหมวก เป็นไหมพรมเส้นใหญ่นะคะ ที่มีขายในท้องตลาดเราทั่วไปอะคะ่ะ ยี่ห้ออีเกิลก็มีนะคะวีนัท SC ดาลา นะคะ ก็สามารถทดแทนได้ เป็นไหมพรมเส้นใหญ่นะคะ ตัวหมวกจะใช้ประมาณสามกลุ่มนะคะ แล้วก็ที่จะเอาสีดำของอีเกิลสีพายนะคะ เอามาแต่งหมวกนะคะ หัวเข็มที่ใช้เป็นหัวเข็มขนาดใหญ่นะคะ เป็นหัวขนาดห้าจุดศูนย์มิลค่ะ ไหมที่ใช้หัวเข็มที่ใช้ควรจะเหมือนกับต้นแบบนะคะ เพื่อให้ได้ตัวงานที่เหมือนกัน เป็นหัวขนาดใหญ่ห้ามิลค่ะ เข็มสอดนะคะ ตัวนี้เอาไว้เก็บงานค่ะ แล้วก็กันไกอุปกรณ์เรามีเท่านี้ เรามาเริ่มลงมือถักเลยนะคะ ตัวหมวกนะคะ พี่จะใช้สีฟ้า ไหมพรมเส้นใหญ่ ไหมเหลือบนะคะ ในการถัก ถักเส้นเดียวนะคะ เข็มโคเชเป็นหัวขนาดใหญ่5.0มิลค่ะ งานเราจะเริ่มโดยการคล้องไหมเป็นวงกลม นี้นะคะ คล้องไหมเป็นวงกลม เราจะถักลายลงไปในวงกลมตรงนี้ทั้งหมด10หลักนะคะ ลายที่เราจะใช้ถักคือลายทีค่ะ ลายทีคือลายพอคอนะคะ พอคอหรือพันควักนะคะ พี่ขอเรียกว่าลายทีนะคะ เริ่มนะคะ เราจะถักด้วยโซ่สอง โซ่สองถือเป็นลายทีหลักที่หนึ่งนะคะ หลังจากนั้นเราจะถักลายทีอีกเก้าหลักลงไปในช่องค่ะ พันหัวเข็มนะคะ ลงไปในช่อง ขึ้นมามีสาม ขึ้นมามีสามห่วง แล้วรวบแบบนี้นะคะ เรียกลาย เรียกลายทีหรือลายพอคอ สองแล้วนะคะ สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า หลักที่สิบนะคะ พันหัวเข็มลงไป ดึงดึงไอเส้นเล็กเนี่ยค่ะ พอดึงเสร็จแล้วเอาห่วงขึ้นมานะคะ แล้วรวบ หลักที่สิบ เวลาเราปิดงานทุกแถวจะปิดเหมือนกันนะคะ นับขึ้นไปโซ่ที่สอง แล้วแทงตรงโซ่ที่สอง ดึงผ่านค่ะ ดึงผ่านเสร็จแล้วขึ้นโซ่สองรอไว้ก่อนนะคะ เก็บงานตรงนี้ค่ะ เก็บงานโดยใช้เข็มสอดช่วยนะคะ เพื่อไม่ให้ตอนที่เราถักวงกลมอ่ะมันออกมา เกะกะมือเราซ่อนแบบนี้นะคะ ซ่อนไปด้านหลังงานค่ะ แถวที่หนึ่งนะคะ เราจะได้เนื้องานแบบนี้ ถ้านับหลักทั้งหมดเราจะได้ทั้งหมดสิบหลัก ต่อไปเป็นแถวที่สองนะคะ แถวที่สองจะขยายหลักจากสิบหลักเป็นยี่สิบหลักนะคะ เราเริ่มด้วยโซ่สอง โซ่สองถือเป็นหลักที่หนึ่งนะคะ เริ่มที่ตำแหน่งแรกนี้นะคะ เราถักทีลงไปอีกครั้งหนึ่ง ตรงติดกับโซ่ งานออกมาจะเป็นตัววีแบบนี้นะคะ ทีนี้ทุกช่อง เนี่ยค่ะ ทุกช่องระหว่าง ระหว่างหลัก เราจะถักทีลงไปสองครั้ง นี่นะคะ ลงไปตรงช่องเลยนะคะ ถักทีสองครั้ง ลงไปในช่องค่ะ งานออกมาจะเป็นตัว V แพทเทิร์นของแถวนี้คือถัก V นะคะ V คือการถักทีสองครั้งลงไปในช่องค่ะ ช่องมีทั้งหมดสิบช่องนะคะ สิบคูณสอง แถวที่สองเราถักเสร็จแล้วเราจะได้ทั้งหมดยี่สิบหลัก พันหัวเข็มแทงลงไปขึ้นมามีสามแล้วรวบนะคะ แทงตรงไปตรงระหว่างช่องค่ะ อย่าลงตรงโซ่นะคะ ลายออกมาจะไม่สวย ลงไปตรงช่องเลย แถวที่หนึ่งมีหลักเดียวนะคะ แถวที่สองจะเป็นหนึ่งวีนะคะ แถวที่หนึ่งหนึ่งที แถวที่สองหนึ่งวีถ้านับจำนวนหลักทั้งหมดตอนนี้ เราจะได้ยี่สิบหลัก ปิดงานนะคะ นับขึ้นไปโซ่ที่สองแทง ดึงผ่านแล้วขึ้นโซ่สองอ่าทีนี้ เรามาดูแถวที่สามนะคะ แถวที่สาม ตรงนี้นะคะเป็นวีเราจะขยายหลักจากสองกลายเป็นสามนะคะ เนี่ยค่ะ จากสองหลักกลายเป็นสามหลัก แพทเทิร์นแถวนี้คือหนึ่งทีกับหนึ่งวีโซ่นับเป็นหนึ่งทีนะคะ ต่อไปถักวีนะคะ ลงตรงช่องวีค่ะวีคือทีสองครั้งแบบนี้นะคะ แพทเทิร์นคือหนึ่งทีกับหนึ่งวีอ่าให้ดูตรงนี้ นี่นะคะ ดูวีทีละคู่นะคะทีตัวแรกแล้วตรงนี้ลงวีค่ะหนึ่งทีกับหนึ่งวี วีจะลงตรงวีพอดีตรงนี้ค่ะ เราถักแพทเทิร์นนี้นะคะ หนึ่งที่หนึ่งวีวนมาจนถึงตรงนี้ค่ะ ปิดงานแถวที่สามนะคะ เรานับจำนวนหลักเราจะได้ทั้งหมดสามสิบหลัก เวลาเราปิดงานปิดที่เดิมนะคะ งานจะจบด้วยหนึ่งทีกับหนึ่งวีแบบนี้นะคะ จบก็นับขึ้นไปโซ่ที่สองเราแทงแล้วเราก็ดึงผ่าน นี่นะคะ ต่อไปเป็นแถวที่สี่ แถวที่สี่ แพทเทิร์นคือสองทีกับหนึ่งวี เริ่มถักนะคะ โซ่สองถือเป็นทีตัวที่หนึ่งนะคะ สองทีทีตัวที่สอง หนึ่งวีวีจะลงตรงวีค่ะ สองทีกับหนึ่งวีนะคะนะคะสองที ทีตัวที่หนึ่ง ทีตัวที่ สอง วีจะลงตรงวีค่ะ นี่นะคะ แพทเทิร์นจะเป็นสองทีกับหนึ่งวี มันจะขยายจากสามกลายเป็นสี่ทีตัวที่หนึ่งนะคะทีตัวที่สองวีลงตรงนี้นะคะ ถักบนมาตรงนี้นะคะ ปิดงานแถวที่สี่นะคะ แพทเทิร์นคือสองทีกับหนึ่งวีนะคะ งานจะจบตรงวีตรงนี้นะคะ ปิดงานนับขึ้นไปบนโซ่สอง แทงตรงโซ่ที่สอง ดึงผ่าน ขึ้นโซ่สองหลักที่หนึ่งรอไว้ก่อนนะคะ ต่อไปแถวที่ห้า แถวที่ห้าเราจะขยายจากสี่สิบเป็นห้าสิบนะคะ แพทเทิร์นคือสามทีกับหนึ่งวี ทีนับเป็นหลักที่หนึ่ง นี่นะคะ เราจะขยายจากสี่ หลักเป็นห้าหลัก ทีตัวที่หนึ่ง สอง สาม สี่กับห้าจะเป็นวีตรงนี้ หนึ่งแล้วนะคะ สอง สาม แพทเทิร์นคือสามทีกับหนึ่งวีค่ะ ตรงนี้เป็นวี แพทเทิร์นแบบนี้นะ ต่อไปนะคะ ดูชุดนี้ ขยายจากสี่เป็นห้า สามทีค่ะ หนึ่ง สอง สาม ตรงนี้ ตรง v ตรง v ถัก v นะคะจากสี่เป็นห้า หลักหนึ่ง หลักสอง หลักสาม ตรงนี้เป็น v หนึ่ง สอง สาม ถักวนมาตรงนี้นะคะ ปิดงานแถวที่ห้านะคะ งานจะจบโดยการถักสามทีกับหนึ่งวีนี่นะคะ ปิดงานนะคะ นับขึ้นไปโซ่ที่สอง แทงตรงโซ่ที่สองแล้วดึงผ่านค่ะ นี่นะคะ ต่อไปขึ้นด้วยโซ่สองแถวที่หกนะคะ เราจะไม่มีการเพิ่ม เราจะถักทีวนรอบด้วยทั้งหมดห้าสิบหลักนะคะ หลักแรกลงตรงนี้นะคะ ถักทีบนรอบค่ะ เวลาเราเพิ่มงานเสร็จแล้ว แล้วจะถักบนรอบก็ถักเหมือนเหมือนที่พี่ถักให้ดูนี้นะคะ ไม่ต้องเพิ่มก็คือถักลงไปตรงช่องเลย แต่อันนี้เราถักวนรอบเพื่อขยายงานนะคะ เวลาถักก็ให้เป็นไปตามแรงของเข็มนะคะที่ ที่แทงแล้วก็ไปตวัดเอาไหมแบบนี้ค่ะ ไม่ต้องดึงนะคะ ลายนี้ไม่ต้องดึงนะคะ ถักตามแรงเข็ม ถักทีวนรอบมาถึงนี่นะคะ แถวที่หกนะคะ เราถักทีวนรอบ งานเวลาถักทีวนรอบมันจะมาจบตรงนี้นะคะ จบตรงนี้ไม่ได้จบตรงช่องตรงโซ่นะ อ่า ทีนี้ปิดงานค่ะ ปิดงานเหมือนเดิม แทงตรงโซ่สอง แล้วดึงผ่าน ดึงผ่านเสร็จแล้วขึ้นโซ่สองรอ เราลองวัดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะ เส้นผ่าศูนย์กลางของแถวที่หกจำนวนห้าสิบหลัก เราจะได้ห้านิ้ว ถ้าเป็นขนาดของหมวกเด็ก เด็กน้อยนะคะ เด็กเล็ก เด็กเล็กประมาณขวบสองขวบอะค่ะ ก็คุณสามารถถัก ทีวนรอบได้เลยนะคะ แล้วมันจะลงไปเป็นหมวกของหมวกเด็กนะคะ แต่ของพี่ถักพี่จะถักเป็นหมวกของผู้ใหญ่ พี่จะเพิ่มอีกหนึ่งหลักนะคะ แถวที่เจ็ดพี่จะเพิ่มเป็นสี่ทีกับหนึ่งวีนะคะ แถวนี้นับให้ดีนะคะ โซ่ถือเป็นทีตัวที่หนึ่ง ทีตัวที่สอง สาม สี่ สี่ทีนะคะ แล้วก็หนึ่งวีค่ะ แพทเทิร์นแถวนี้นะคะสี่ทีหนึ่งวีเพื่อจะขยายจากห้าสิบหลัก เป็นหกสิบหลักค่ะหนึ่งสองสาม สี่ สี่ทีนะคะ แล้วก็หนึ่งวีนี้นะคะ เราถักสี่ที่หนึ่งวีวนมานะคะ แล้วงานจะมาจบตรงช่องนี้ค่ะ ช่องนี้ หลังจากนั้นนะคะ ปิดงาน แล้วถักทีวนรอบ เป็นแถวที่แปดด้วยหกสิบหลัก หลังจากที่เราถักแถวที่สี่นะคะ แถวที่สี่โดยการที่ถักสี่ทีกับหนึ่งวีนะคะ วนรอบ แล้วแถวที่แปดนะคะ เราถักทีนะคะ ทั้งหมดตรงนี้ ถ้านับจำนวนหลักเราจะได้หกสิบหลัก เราลองวัดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะ ถ้าเป็นหมวกของผู้ใหญ่หกนิ้วครึ่งถึงเจ็ดนิ้วนะคะนะค่ะ ต้นแบบพี่ได้หกนิ้วครึ่งนะคะ ถ้าคุณจะถักเป็นหมวกเด็กนะคะ ถ้าเป็นเด็กเล็กก็เมื่อกี้ที่อธิบายไปนะคะว่า แค่ห้าสิบหลักตรงถึงแถวที่หกแล้วคุณถักบนรอบเลย ทีนี้ถ้าเกิดคุณจะถักเป็นของเด็กโต เด็กโตขนาดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยค่ะ ประมาณหกนิ้ว ก็ให้แก้ตั้งแต่ตรงนี้นะคะ เด็กโตให้เริ่มตรงนี้ สิบหลัก จากสิบหลักเป็นไปเป็นเก้าหลักนะคะ หรือไม่ก็ลองถักแปดหลัก แล้วคุณก็ลองวัดเส้นผ่าศูนย์กลางดู ถ้าได้หกนิ้วคุณก็ถักวนวงกลมได้เลยนะคะ ใบนี้พี่จะถักเป็นของหมวกผู้ใหญ่นะคะ หลังจากนี้ก็จะถักวนวงกลมไปได้ความยาวตามต้องการนะคะ แล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะ หลังจากที่ถักมานะคะ นับตั้งแต่ตรงจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสีฟ้านี่นะคะ ทั้งหมดสิบห้าแถวพี่จะเปลี่ยนเป็นไหมสีน้ำเงินนะคะ แล้วก็เอาสีน้ำเงินเนี่ยถักตรงขอบนิดนึงนะคะ ตอนที่เราเปลี่ยนไหม ตอนที่จบแถวนะคะ ก็เปลี่ยนเป็นไหมสีน้ำเงินเข้ามาแทน แล้วก็มีนิดนึงเวลาถัก คุณจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะคะ ตรงนี้ แต่พี่ต้องการเล่นสีนี่นะคะ เวลาเราถักปกติ เวลาเราถักที เราจะถักลงตรงนี้นะคะ สีน้ำเงินพี่จะถักลงด้านหลังงานค่ะ นี่นะคะ เราจะเกี่ยวข้างหลังงานเพื่อให้งาน เดี๋ยวถักให้ดูไหม นี่นะคะ หลังจากที่เราขึ้นโซ่ โซ่สองที่หลักที่หนึ่งแล้วนะคะ แบบนี้นะเราจะถักทีนะคะ ปกติ ปกติทีเราเราจะถักลงตรงนี้นะคะ พี่จะถักลงข้างหลังโซ่ นี่นะคะ พันหัวเข็มค่ะ ถักลงตรงนี้มันจะมีมันจะมีหลักอยู่ ด้านหน้ามันจะกลายเป็นโซ่มาแบบนี้นะคะ แล้วงานมันจะเรียงสวย นี่นะคะ เนี่ยค่ะ มันจะมีตัวเกี่ยวอยู่ ทักที่เราปกตินะคะ แต่ว่าไปเกี่ยวด้านหลังงาน แล้วตรงนี้มันจะขึ้นมาเป็นลูกโซ่ ลายมันเรียงออกมามันจะสวยนะคะ ทักทีแต่เปลี่ยนที่เกี่ยวนะคะ ปกติเราจะเกี่ยวอย่างนี้ใช่ไหมเราไปเกี่ยวข้างหลังแทน เนี่ยค่ะ หลังจากที่เราถักทีแล้วแทงด้านหลังโซ่นะคะ วนมาหาตรงจุดเริ่มต้น ถึงตรงนี้พี่จะถักลายเดิม ลายเดิมก็คือขึ้นด้วยโซ่สองแล้วถัก ทีปกติค่ะ ลงไปในช่อง นี้นะคะ เราจะเห็นเป็นลายลูกโซ่แค่ตรงสีฟ้า ตรงที่เป็นสีน้ำเงินก็จะเป็นลายทีปกติ หลังจากถักสีน้ำเงินนะคะ จนครบสามแถวแล้วพี่จะเปลี่ยนกลับ เป็นสีเหลือบนะคะ เพื่อที่จะถักปีกทีนี้ตอนที่เราจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือบ เราแทงด้านหลังโซ่นะคะ แล้วดึงสีเหลือบเข้ามา ตรงนี้เราตัดตัดสีน้ำเงิน แล้วเก็บเศษได้เลยนะคะ หลังจากที่เราถักสีน้ำเงินนะคะ มาสามแถว แล้วก็เราจะปิดงานสีน้ำเงิน โดยที่เปลี่ยนเอาสีเหลือบเข้ามานะคะ ตอนที่เอาสีเหลือบเข้ามาเราก็แทงด้านหลังนะคะ แถวแรก แทงด้านหลังของสีน้ำเงินเหมือนกับตอนที่เราถักสีเหลือบนะคะ เราจะถักด้วยลายทีสองแถว แล้วแถวที่สามแถวนี้เราถึงจะเริ่มทำปีกนะคะ ปีกแถวที่หนึ่งเราจะเริ่มโดยการที่ขึ้นโซ่สองนะคะ ทีสามครั้ง แล้วก็วี นะคะ แพทเทิร์น ของปีกแถวที่หนึ่งนะคะ อืม ทีสี่ครั้งนะคะ ทีหนึ่งทีสองทีสาม ทีสี่ แล้วก็วีทีหนึ่งทีสองทีสาม ทีสี่ แล้วก็วี สี่ทีหนึ่งวีวนรอบจนมาปิดงานตรงนี้นะคะ เรามาดูวิธีถักปีกหมวกนะคะ ตรงนี้ นี่นะคะ ตอนที่เราจบสีน้ำเงินนะคะ เราจะถักด้วยตัวที่เป็นสีเหลือบเนี่ย ถักธรรมดานะคะ ถักธรรมดาวนรอบสองชั้นนะคะ ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สอง ทีนี้ปีกนะคะจะมีทั้งหมดหนึ่ง สอง สาม สี่ห้าปีกมีห้าแถว แถวที่หนึ่งนะคะ ตอนที่เราเริ่มเราเริ่มตรงนี้ด้วยโซ่สอง ปีกแถวที่หนึ่งจะเป็นสี่ทีกับหนึ่งวีเนี่ยนะคะ ทีตัวที่หนึ่งสองสาม สี่แล้วก็วีวีก็คือการถักทีลงไปในช่องนี้นะคะสองตัว เราถักวนรอบไปเลยนะคะ่ที่หนึ่งวี แถวที่หนึ่งนะคะ แล้วงานจะมาจบตรงนี้ค่ะ งานจะมาจบตัววีตรงที่ใกล้ๆกับโซ่สอง แล้วเราก็ขึ้น แถวที่สอง แถวที่สองจะเป็นสามทีกับหนึ่งวีโซ่นับเป็นหนึ่งนะคะ หนึ่งสองสามแล้วก็วีเนี่ยนะคะ สามทีหนึ่งวี สามทีหนึ่งวีหมวกมันจะเริ่มกลางออกนะคะ แถวที่สามของหมวก พอเราขึ้นโซ่สองเสร็จแล้ว เราถักทีวนรอบไม่ต้องเพิ่มนะคะ แถวที่สี่นะคะ แถวที่สี่ เราขึ้นโซ่สองเสร็จแล้วเราจะถักห้าทีหนึ่งวีหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้าทีหนึ่งวี แล้วแถวสุดท้าย ถักทีวนรอบปีกมันก็จะออกมากาออกมาแบนลักษณะแบบนี้เลย นี่นะคะสรุปนะปีกมีอยู่ห้าแถวนะคะ แถวที่หนึ่ง สี่ทีหนึ่งวี แถวที่สอง สามทีหนึ่งวี แถวที่สามถักทีวนรอบนะคะ แถวที่สี่ ห้าทีหนึ่งวี แถวที่ห้าทีวน รอบค่ะ แล้วเราก็จะได้งานออกมาแบบนี้ เราจะเก็บงานโดยการถัก x ย้อนหลังนะคะ เวลาเราถัก x ย้อนหลัง ตรงนี้เราขึ้นโซ่หนึ่งตรงที่ปิดงานนี้นะคะ พอโซ่หนึ่งเสร็จแล้ว ดึงย้อนค่ะ ขึ้นมาแล้วรวบ มีสองห่วงแล้วรวบนะคะ เหมือนการถักเอ็ก แต่แทงย้อนหลัง นี่นะคะ เก็บแบบนี้นะคะวนรอบค่ะ งานจะเป็นคลื่นแบบนี้นะคะวนรอบแล้วเดี๋ยวมาดูวิธี ปิดงานเก็บเศษค่ะ นี่นะคะ แทงลงไป ดึงขึ้นมามีสองแล้วรวบค่ะ นี่ค่ะ เราจะถัก x ย้อนหลังนะคะ จนมาถึงตรงโซ่ที่เราเริ่มต้น นี่นะคะ มาถึงหลักสุดท้ายตรงโซ่ที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะ เราก็ถักลงไปอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเราก็ตัดเศษไหม ตรงนี้เราก็ดึงออกมา ดึงออกมาแล้วจัดลายให้มันต่อเนื่องกันนะคะ นะคะ เสร็จแล้วก็ซ่อนไหม ตอนที่ซ่อนไหมนะคะ เอาไหมตรงเนี้ย แทงลงไปตรง หลักต่อไปเลย แล้วลายมันจะไปเชื่อมกันแบบนี้นะคะ เราก็จัดลายให้มันเชื่อมกัน เก็บซ่อนเศษข้างในนะคะ แล้วเราก็วนกลับไปดูตรงไหนที่มีเศษไหมเราก็เก็บซ่อนนะคะ เก็บซ่อนไปตามลาย ดันไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนค่ะ ย้อนเพื่อล็อกไหมนะคะแค่นี้ก็อยู่แล้ว ตัดให้ชิดนะคะ เราก็จะได้หมวก ที่ถักด้วยลายทีนะคะ คาดด้วยสี สีแตกต่าง แล้วหมวกเป็นหมวก นี่นะคะ เป็นหมวกปีก เนี่ยค่ะ ใครจะแต่งโบ แต่งเป็นผีเสื้อแต่งดอกไม้ก็ถักแล้วก็เติมได้นะคะ แล้วแต่ชอบนะคะ ติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะ ที่ YouTube ช่องพี่เมย์รบกวนกดติดตามด้วยเนาะที่ Handmade m a c h i n i